อชีวิตทั้งนั้นไม่เคยจะใครที่แบบเธอตอนที่เธอกำลังจะไปไม่เคยจะใครผู้แบบเธอผมก็พลาวันวันก็ได้แต่แอบเติมตอนที่เธอกำลังจะไปตัวผมก็ได้แต่แอบเมเจอมันคงไม่รวยแต่คงไม่ชอบมันแบบเดิมใช้ชีวิตกันมาทั้งนั้นไม่เคยจะใครที่แบบเ